สิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์นะคะก็คือสร้างความโดดเด่น และแตกต่างให้กับสินค้า ซึ่งในส่วนนี้จะทำอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ ในเรื่องของคุณค่านะครับ ในเรื่องคุณค่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในช่วงต้นนะครับว่าทำไมวันนี้เราต้องสร้างแบรนด์ใช่ไหมฮะ เพราะอะไรเพราะท้ายสุดมันก็คือเป็นตัวสร้างมูลค่าธุรกิจเรา แต่แบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูตรงนี้ฮะการมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูที่ว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเราสาม เขาสามารถส่งมอบนะครับ คุณค่าไปสู่ผู้บริโภคได้ไหม และผู้บริโภคสัมผัสมันได้ไหมนะครับ คุณค่ามีอะไรบ้าง ทุกท่านจะเห็นไอ้วงน้ำนี้นะครับ วงน้ำเนี่ยวงเล็กสุดก็นั่นหมายถึงมูลค่าแบรนด์ท่านก็เล็กเท่านั้นนะฮะซึ่งคุณค่าพวกนี้จะเป็นคุณค่าในด้านของแค่ประโยชน์ใช้สอย ที่ส่งมอบให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้านะฮะ ถัดมาวงน้ำมากขึ้นนะครับก็หมายถึงว่ามูลค่าแบรนด์เราก็มากขึ้นตามไปด้วยละก็คือวงน้ำที่ 2 ก็คือคุณค่าทางด้านของอารมณ์ที่ส่งมอบ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้รู้สึกโอ้ฉันเป็นคนที่ดูอ็กไซเมนต์มาก ดูคนเป็นคนแบบบุคลิกรุ่นใหม่ มีพลังนะครับเป็นคนที่ดูเท่ทันสมัยหรูหรามีระดับพวกนี้คืออะไรครับคุณค่าทางอารมณ์นะฮะไม่พอนะครับขยายวงไปอีกก็เป็นวงที่ 3 เมื่อวงใหญ่ขึ้นเป็นไงครับ คุณค่าก็เพิ่มขึ้น โดยคุณค่าตรงนี้ก็เป็นคุณค่าทางด้านของจิตวิญญาณละฟังดูแล้วอาจจะเวอร์นะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับ ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับ บางทีแค่รู้สึกเท่ทันสมัยแล้วจบแค่นั้นไม่พอนะครับอย่างเมื่อกี้ไนกี้เนี่ยมันไปถึงเรื่องชัยชนะคืออะไรครับ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของชีวิตนะฮะไอ้เจ้าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกทันทีว่า เฮ้ยแบรนด์นี้มันต้องแบรนด์นี้เท่านั้น มันไม่ใช่แค่แบบฉันรู้สึกทันสมัย เพราะวันหนึ่งคู่แข่งอาจจะทันสมัยกว่าเรา นะครับ แต่ถ้าเขารู้สึกว่าแบรนด์นี้ใช้แล้วทำให้ชีวิตฉันเนี่ยสุขภาพกายใจคุณภาพชีวิต ฉันดีขึ้น ชัยชนะดีขึ้นของชีวิต ฉันมีอะไรคนยอมรับมากขึ้นนะครับ นั่นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ของชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสิ้นนะครับ ไอ้เจ้าคุณค่าพวกนี้นะครับเมื่อมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆคำว่าลูกค้าของเราเนี่ยมันจะขยายด้วย มันจะขายขยายจากคำว่าลูกค้าไปเป็นผู้คน หรือเปลี่ยนจากคัสเตอร์เมอร์ไปเป็นฮิวแมนนะครับเคยเห็นไหมฮะว่าบางธุรกิจเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเมื่อเราใช้มันนะครับ แล้วมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายและสะดวกขึ้นอย่าง Google ใช่ไหมฮะทุกคนสามารถเสิร์ชโดยใช้ Google ได้เป็นเครื่องมือ นะครับบางคนอาจจะหาข้อมูลภาพ บางคนอาจจะหาแรงบันดาลใจ บางคนอาจจะหาร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ นั่นคือสิ่งที่อะไรฮะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่า customer แต่มันไปเป็น human นะครับ และทำให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับนะฮะนั่นคือกลายเป็นมูลค่าแบรนด์เขาเลยใหญ่มากนะฮะ แต่ถ้าเป็นใหญ่ที่สุดนะครับ คุณค่าประเภทนี้เนี่ยเป็นคุณค่าที่มันจะเหมาะกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับที่บางทีมันต้องเกิดจากการที่ครีเอทขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้จัก Grab นะครับในการเรียกรถแท็กซี่รถขนส่งมวลชน แต่อยู่ๆก็มีเจ้าแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมา เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแก้ปัญหาให้กับ คนจำนวนมาก พวกนี้คืออะไรับคุณค่าในการระดับการแก้เพนพอยต์หรือปัญหานะฮะ อยู่ๆเรามีแอปพลิเคชันชื่อว่า Line เมื่อก่อนกว่าจะติดต่อกันทีหนึ่งต้องไปเปิดเมล เปิดเมลเสร็จปุ๊บตอบกลับ คนนั้นก็ไม่ได้เช็คเมลอีก กว่าจะตอบมาถึงเราเสียเวลามาก ก็เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานที่เป็นแชทให้มนุษย์ได้คุยกันนะฮะ หรืออย่างในอเมริกาก็ใช้ WhatsApp นะฮะ มูลค่า WhatsApp นี่ ภายในไม่กี่ปีมันมูลค่าเป็นแสนล้านทีเดียวนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของอะไรฮะแบรนด์นั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานธุรกิจที่มันมีการ disrupt หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไปทั้งโลกนะครับ อันนั้นก็จะเป็นวงใหญ่สุดนะฮะที่แบรนดิ้งจะเป็นลักษณะอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวงน้ำแห่งคุณค่า การที่เรามีแบรนด์ เราต้องมีไอ้เจ้าวงน้ำอันนี้อย่างน้อยอันใดอันหนึ่งให้ได้นะครับ ถ้าไม่มีเลยต้องรีบหาแล้วว่า เอ๊ะแบรนด์ฉันเนี่ยฉันมีคุณค่าอะไรกันแน่ ในสายตาผู้บริโภคหรือว่าในสายตาของคนจำนวนมากนะฮะมาดูกันนิดหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงคุณค่าเราลองมาดูรถสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านลองดูรถ 3คันนี้นะครับเราขับ Mercedes-Benz เราได้รับคุณค่าอะไรเรารู้สึกยังไงทำไมรถของเขาขายแพงได้กว่ายี่ห้ออื่นก็เพราะว่า เขาได้รับแวลูด้านของ emotional นะครับว่าใช้เบนซ์แล้วเป็นคนบุคลิกที่ดูหรูหรา มีระดับกว่าคนอื่นนะครับอย่างสมัยผมเด็กๆเนี่ยอีผมนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้ารวยเมื่อไหร่นะครับมีเงินเมื่อไหร่จะต้องซื้อเบนซ์เพราะต้องการไอ้สัญลักษณ์3แฉกนี้มาครอบครองและรู้สึกว่าแม่เวลาไปกินโต๊ะแชร์ที่ไหน เวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ไหนฉันดูมีระดับไฮโซนะครับอันนี้คือคุณค่าเ m อ r c เ d e เบนซ์ แต่ขณะอีกอันนึง เราก็มีแบบบุคลิกอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคนขับ BMW ต้องการเฮ้ยฉันดูแบบเป็นผู้บริหารด้วย แต่ขณะเดียวกัน ฉันก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ ดูเป็นคนรุ่นใหม่ดูโฉบเฉี่ยว ดูมีบุคลิกที่แตกต่าง นั่นก็คือเรื่องของคำว่าแบรนด์ที่ต้องการครอบครองคือ BMW นะฮะ อีกอันนึงคุณค่าที่เราได้รับจากการขับรถยี่ห้อจีฟนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบฉันเป็นคนแบบมี energy เป็นคนลุยๆนะครับเป็นคนชอบท่องโลกกว้าง สิ่งเหล่านี้เห็นไหมฮะรถมี 4 ล้อวิ่งเหมือนกันแต่ส่งมอบคุณค่าออกไปในคนละมุมนะครับทำให้ก็มีผู้ชอบผู้รักแบรนด์นี้ในคนละมุมเช่นเดียวกัน แบรนด์พวกนี้ในระยะยาวถึงจะอยู่ได้นะครับ คือเราต้องมีแฟนคลับของเรานั่นเองนะฮะ แล้วมีตัวตนที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะมาดูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับ อันนี้เป็นขออนุญาตยกเป็นเคสตัดดี้เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทานแล้วก็ซื้อสินค้าเขาบ่อยนะครับ ก็คือยี่ห้อนี้นะครับ เป็นไหมฮะเวลาเราอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนนะครับ ที่เข้าโรงพยาบาลนะครับ หรือเนี่ยเพื่อนคลอดลูกเป็นต้นนะครับ อ่ะจะซื้อนมซื้อยี่ห้อ อะไรฮะเราจะมีในใจขึ้นมาทันทีเลยว่าเราจะซื้อนมยี่ห้อนี้ก็คือตราหมีนะครับ อันนั้นแหละที่ผมพูดว่า 2.0 คือ emotional share นะครับแต่ไม่พอไอตัว 3.0คือ value share หมายถึงว่า นมยี่ห้อนี้มันเป็นตัวแทนความผูกพัน ความคุ้นเคยความห่วงใยนะครับ นั่นเป็นสิ่งที่มันเลยทำให้ แบรนด์เนี้ยแบรนด์ตามีเนี่ย มันอยู่คู่กับเราไปนานมาก เห็นไหมฮะเราจะไม่นึกถึงนมยี่ห้ออื่นเลยนะครับ และเราก็ไม่ได้กินเองด้วยบางครั้ง แต่เราจะนึกถึงไอ้เจ้าแบรนด์เนี้ยและซื้อมันทุกครั้งเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับ เพราะ value นะครับที่เราได้ได้รับนะครับ แล้วเราเอา value นั้นส่งมอบให้เพื่อนเราเนี่ย มันก็คือตัวแทนแห่งความคุ้นเคยหรือ f a m i l ี่นะครับ ความคุ้นเคยที่เรามีต่อเพื่อน ต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และไอเนี่ยเป็นตัวแทนนะฮะ ดังนั้นตัวนี้แวลูที่เขาส่งมอบไปคือเรื่องของความไว้วางใจ และเป็นตัวแทนของทุกๆความใส่ใจและความผูกพันนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะไม่มีคำว่านม แต่มันเป็นตัวแทนเรื่องของความใส่ใจความไว้วางใจและความผูกพันนั่นเองนะครับเราเลยนึกถึงยี่ห้อนี้ตลอดนะฮะอ่ะมาช่วงที่เราสรุปกันตรงนี้นะครับว่าเอาแหละ ไอ้เจ้ามีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูยังไงนะครับ ก็คือมีแบรนด์นะครับ ไม่ได้ดูแค่ว่าเรามีโลโก้ เข้าใจผิดแล้วนะครับ การมีแบรนด์ต้องวัดว่าแบรนด์เรานอกจากมีโลโก้แล้วเนี่ยโลโก้อาคารสถานที่ช็อปหน้าร้านโปรดักต์ของเรา มันดีไซน์ไปทิศทางเดียวกัน แล้วมันส่งมอบคุณค่าไปถึงลูกค้า หรือผู้บริโภคของเราเนี่ย ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นการมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์เนี่ยนะครับต้องดูเรื่องของคุณค่าที่เราส่งมอบออกไปเป็นหลักนะฮะทั้งคุณค่าของแบรนด์ที่มาการออกแบบและการเขียนสตอรี่สามารถสร้างเรื่องราว และสร้างการจดจำให้กับแบรนด์สินค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะ